เดี๋ยวเราจะทำการแว็กนะครับ นี่รอยเก่านะครับที่เขาเดินไว้ เดี๋ยวเก็บงานนิดนึงนะครับ ตอนนี้เราปิดเครื่องแว็กแล้วนะครับ อยู่ที่ลบสามสิบนะครับ ชนเกเลย เดี๋ยวเราจะจังจังโมงนะตอนนี้สี่โมงสามโมงห้าสิบสามโมงห้าสิบสี่โมงยี่สิบทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมง เพื่อความชัวร์ เติมน้ำยานะครับสามสิบสองอืม ความเร่งรอบอยู่นะครับ 7.5แอมป์นะครับ ก็เป็นงานแก้ไขแอร์ไฮเออร์อินเวอร์เตอร์นะครับ อาการก็คือรั่วนะฮะท่อเป็นน้ำแข็งนะฮะก็ทำการแก้ไข ก็คือย้ายคอยร้อนด้วยนะครับคอยร้อนชิดผนังทำงานยากนะครับ แล้วก็ต่อท่อใหม่ แล้วก็แวคคัมทำระบบน้ำยาใหม่นะครับ ตอนนี้แอร์ก็กลับมาทำงานปกตินะครับ